คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ การรู้ ICT การรู้ทางดิจิทัล และการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยการรู้ ICT หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ PDA เครื่องเล่นสื่อ GPS เครื่องมือการสื่อสารและเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ ประเมินและสร้างสารสนเทศ การประยุกต์ คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคล่องแคล่วทาง ICT ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การรู้ ICT ประกอบด้วย ความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึง คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวม หรือสืบค้นสารสนเทศ การจัดการ คือการประยุกต์การจัดระบบ และการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ การบูรณาการ คือการตีความและการนำเสนอสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการสรุปความ การเปรียบเทียบและการเทียบเคียงสารสนเทศ การประเมินคือการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ ความเกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ หรือประสิทธิภาพของสารสนเทศ การสร้าง คือการสร้างสารสนเทศโดยการปรับปรุง แก้ไข การประยุกต์การออกแบบการประดิษฐ์ และการแต่งสารสนเทศ การรู้ทางดิจิทัล คือความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้สารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ ที่นำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้ไฮเปอร์เท็ก์ ความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณภาพเว็บไซต์ กฎหมายและลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ และการอ้างอิงสารสนเทศ การสื่อสารบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บทางสังคม การรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถในการเข้าถึง การทำความเข้าใจ และการแสดงออกผ่านสื่อ การเข้าถึงคือ ความสามารถในการใช้และควบคุมสื่อ การทำความเข้าใจสื่อ คือการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหา การหาเหตุผลของสารในสื่อ วิธีการสร้างสื่อ และวัตถุประสงค์ของสื่อ เข้าใจสาเหตุที่บุคคลตีความสารแตกต่างกันออกไป และเข้าใจสาเหตุที่สื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรม การแสดงออกผ่านสื่อคือ การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านจริยธรรมและกฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้สื่อได้แก่ อิสระในการพูดการปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมถึง การประเมินสื่อในแง่มุมต่างๆ เข้าใจสภาวะเงื่อนไข และการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ การใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือความรู้ความเข้าใจ วิธีการทำงานกับสื่อ การสร้างความหมาย วิธีการใช้ และการประเมินสารสนเทศที่นำเสนอ รวมถึง ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของบุคคลและสังคม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีจริยธรรม การมีส่วนร่วมทางการสนทนาในประชาธิปไตย และการอภิปรายทางวัฒนธรรม การรู้เท่าทันสื่อ เน้นความสามารถในการทำความเข้าใจ ของการทำงานและการประเมินวิธีการทำงานของสื่อ การรู้สารสนเทศ เน้นความสำคัญในการเข้าถึง และการประเมินสารสนเทศ รวมถึง การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม